การนวดหัวใจ ผายปอดกู้ชีพ ปฏิบัติการกู้ชีพ cardiopulmonary resuscitation CPR การกู้ชีพ กู้ชีวิต หรือการช่วยให้ฟื้นคืนชีวิต เป็นการปฏิบัติการฉุกเฉินของทีมแพทย์และพยาบาล เพื่อช่วยให้การทำงานของหัวใจ และระบบหายใจของผู้ป่วย ที่หยุดทำงานไปให้คืนกลับมาด้วยการปั๊มหัวใจ การให้ยากระตุ้นหัวใจ การใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า การใส่ท่อช่วยหายใจเป็นต้น โดยจะให้ความช่วยเหลือประมาณ 30 นาที หากผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพกลับมา จะถือว่าเสียชีวิต ณเวลาที่หยุดปฏิบัติการ เนื่องจากการตัดสินใจทำ CPR เป็นการรักษาที่รุนแรง ใช้ทรัพยากรมาก ผู้เกี่ยวข้องจึงควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ว่าทำแล้วผู้ป่วยได้รับประโยชน์ที่คุ้มค่า เช่น มีโอกาสหาย หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีหลังจากการกู้ชีพ ไม่ใช่เพียงแค่ยืดความตายออกไป เพราะกระบวนการนี้อาจทำให้ผู้ป่วย และญาติได้รับความทุกข์ทรมาน และสูญเสียโอกาสในการเผชิญความตายอย่างสงบ การกู้ชีพเป็นขั้นตอนปกติที่บุคลากรทางการแพทย์ จะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทุกราย ผู้ป่วยไม่ได้แสดงเจตจำนง ปฏิเสธด้วยวาจาหรือเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้า